เฮ้ยเฮ้ยขอระเพื่อนขอระขอต้องเติมเด็กก็ปติอย่าลงไห้ลูกสิบบาทเฮ้ยกดอีสามทีเขาหมดแล้ว โอเคครับผมขอกร รามสุัดี คุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะผมวันนี้อยู่กับผม หนุ่มนาเกลือโนหนึ่งนะครับเพิ่มและตอนนี้เราอยู่ในเกมมาจองเวย์สองนะครับผมหรือมาจองเวย์ทูนะผมอยู่ในค่ายของ PG Slot หรือ Slot PG Slot PG ล่าสุดนะผม Slot PG แตกง่ายนะครับผม โอเควันนี้เรามาได้ทุน300บาทก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หนุ่มนาเกลือกันด้วยนะครับผม และใครที่ยังไม่กดกระดิ่งติดตามช่วยกดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะฮะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ ๆ นะจ๊ะโอเคเราเริ่มมาที่เบส20บาทกันเลยครับผมคำเตือนนะผมคลิปนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงไม่แนะนำให้เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีควรได้รับคำแนะนำในการรับชมอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้โอ้โหเอิมแลวก็เปิดอุ้ยเอาเรื่องจ็ดเลยไอ้ยาเปิดมาถึงกับปิกเว โหเลิกเลยได้ไหมเลิกเลยได้ไหมเนี่ย กำไรสามร้อยเฮ้ยเติมไม่เติมไม่เติมไม่เติมหน่อย ขอเป็นเติมนั่งมนความหวังนั่งน้ำตารินข้าว บิร์ดคำซีวาวกูเบิร์ดคำซีวาวแท้ๆกูเบิร์ดคำซีวาวกับมึงแท้ๆบักห้าขวานี่แม่เครียดแล้วเครียดแล้วเจ้าเนี่ยเครียดไม่มีต่อ วายสองตัวอย่างนี้ เฮ้ยเอาเติมไอ้ไอ้อักษรตัวแดงช่องแรก เอาเติม เร็วๆอักษรอักษรไอ้เด็กกี้อักษรนั่นนะเฮ้ยเอาเติมรื่องนะเอาก็ได้น้อยพุดมีตะปินกะไม้เข้าข้างนอกก็แตกยากโอ้ย เะบไปเธอตัวชายทำไมอันโดนเฮ้ยอักษรช่องแรก อักษรช่องแรกถ้ามาช่องแรกเลยห้าช่องหกช่องนอนเนาะเลยเมื่อกี้เฮ้ยเอิมเจ้าสอบมาแล้วเจ้าสอบมาแล้วรีบตอบไหม กูเหลือจะเชื่อเลยกูเหลือจะเชื่อว่ะโอ้ ขอแล้วเพื่อน ขอดอนรับ อุ้ยเห็นข้างบนไหมครับท่านผู้ชม ขอดอนรับฟันดี้เถอะเพื่อนไอ้ไอ้สี่ขีดช่องแรกมัน เออมีตกไหมมีตกไหม โอ้ย คนเมมเงยโอ้ย ยังไม่ได้ตะโกนฮิปปี้ฮิปปี้นะ วันนี้โอ้บ้าก่อน两倍。二ช่วงนี้เกมเล่นตึงเครียดมากผมถ้าใครอยากเล่นแบบ เอาแบบแตก ชัวร์แตกแน่ๆเนี่ย ไม่ได้แตกแน่ๆแบบมีอัตราการแตกที่มากกว่าแบบ80%หรือ70%เนี้ยผมว่าเกมฟอร์จูนออฟกับฟอร์จูนเมาส์ช่วงนี้แตกดีมากนะผมเดี๋ยวผมจะลงคลิปไปดูนะเล่นกี่คลิปกี่คลิปก็แตกแลผมโอ้โหแบบปกติแบบผมหมดผมจะเติมไปใหม่ก็่แบบมาอัดคลิปใหม่ เติมหมดเติมหมดโอนหมดโอนนะผมก็แต่ฟอร์จูนออฟฟอร์จูนเมาส์ช่วงนี้ไม่ต้องโอนเพิ่มนะได้แตกเป็นแตกเป็นแตกนะผม ใครจะเล่นรีบไปเล่นนะผม ผมว่าเกมมันบั๊กแน่แน่แน่แน่ะผมกดแบบกดทีเดียวอ่ะ กดสองอ่ะกดไม่เกินสิบทีอ่ะผมกำไรมาแล้วพันหนึ่งนะผม ทุนสี่ร้อยมั้งถ้าจำไม่ผิดนะผมเมรอติดตามชมกันด้วยนะครับผม เอาเฮ้ย มึงจะว้าวได้ไง อย่ามาให้ความหวังกับฉันได้หรือเปล่า โอ้โหเลื่อนผ่านต่อนาอย่างงี้นักเรียนปาลบ้าเลื่อนผ่านลงมาอย่างงี้ชะลอยนิดนึงก็ไม่ได้ถ้าอ้วนชะลอไอ้ถ้าลือชะลอยนิดนึง มันจะเต็มมันจะเติมเลยนะทุกคน มันไม่ชะลอยผมเลย มันซัดเต็มคอรอเต็มแข้งเลย แม่งไม่เบรกเลยว้ายกูเป็นเกียร์เลยโอ้โหแล้วมันมีต่อด้วย แล้วเสียงกูเป็นเฮียอะไร อยากเล่นนะครับผม โอ้ยคุณเดี๋ยวจะเชื่อเลยทุกคนนั่งมนความหวังนั่งน้ำตาริน เร็วๆเพื่อนกูขอค่าน้ำยาหน่อยแล้วกัน น้ำยาสักผ้าน้ำยาสักผ้าไม่ต้องคิด ไม่ต้องคิดนะผมวัดเกณฑ์จนได้ ว้ายห้าขวดนี่แม่ว้ายโอ้โหว้าวเออผมลืมบอกนะผมมาจังเวจะเป็นเกมที่ มันจะมีช่วงหนึ่งที่แตกให้ปุ๊บแล้วถ้าคุณไม่เลิกอ่ะ มันจะเป็นช่วงที่แบบ มันจะล่องเงินใกล้หมดแบบใกล้หมดจริง ๆ เลยอ่ะแล้วนี้มันจะจ่ายให้แบบปึ้มปั๊มซัมเบ้นะผมแล้วแล้วมันก็แล้วแต่เวลานะ ถ้ามันจะจ่ายมันก็จ่ายแต่มันไม่จ่ายก็เรื่องของแม่งนะผมก็ไม่เกี่ยว ว้ายร้อยก็ตัวทีทำไมตอนนี้คืนทุนแล้วนะผมจากแปดร้อยอะขออนุญาตกินน้ำก่อนนะครับผมโอ้โห โอ้โห ดูดูดูดูเธอดำทำไมถึงดำกับถึงได้ แตกให้กูทักทีเถอะโคตรแม่เมื่อกูหิวตังบ่มีตังจะกินข้าวเราเด้บ้านี่โอ้โหจะหมดตู้อยู่แล้วจิบ่ายวิวิวิเฮ้ยเติมโอ้โห แต่ก็ยังไม่คืนทุนอ่ะโอ้โหอีปีปีอ่ะกูขอร้องละขอดอกนี้เพื่อเตียหน่อยได้ไหม ขอดอกนี้เพื่อเตีย พื่อเตี่ยได้ไหมอีกห้ารอบสุดท้ายผมหมดไหมหมดไหมเฮ้ยเฮ้ยขอระเพื่อนขอระขอต้องเติมหนึ่งกระปุกอย่าร้องไห้ลูกสิบบาทกดอีสามทีก็หมดแล้วทั้งไม่แตกไอ้กูกูจะลอง้โอ้ยกว่าจะลงนะผมเป็นไงผมบอกแล้วมันจะลงช่วงประมาณแบบ เขาเรียกว่าเงินใกล้หมดละกันเนาะวิเอาเตอยิปี้ยิปี้ยิปี้วิโอ้ยคอมโบคูสิบโอ้เอาเติมวิวหยเติมเอาเติมขอโทษขอโทษคุณจิวังทำงาน เรียบร้อย ทุนสามร้อยแตกหนึ่งพันครับผม เอาเรื่องจัด จัดเอาเรื่องจัดจานะครับผม โอ้ยใจจะขาดจะแตกประทีนะผมสเปนเมกาเป็นยิปปี้ยิปปี้ยิปปี้วิ่งเรือแปดรอบเนาะเลยเพื่อน ไหวไหมาอย่างนี้เติม ขอต้อนหน่อยขอต้อนไปช่องแรกไปช่องแรกบักมังกรตรงอันนั้นคนว้าวอ๋อยโอ้โหเกินเกินเพื่อนเกินเกินนะ เกินนะ เกินทำมากูเกินทำมากูเกินนะหารอบสุดท้ายน่าเกลียดนะครับวันนี้ว้าวโอ้น่าเกลียดห้ารอบเอาติดกันมึงให้กูทำไมในสิบรอบกู่าจริงๆ โอเคเลิกเลยนะ ผมจบนี่เลิกเลย โอ้โอเคได้อยู่นะผมกำไรในวันที่ 1,300 นะ โอเคขอจบเลยละกันนะครับผมใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หนุ่มนักเลยกันด้วยนะผมให้เริ่มกดกระดิ่งติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะ ส่วนใครนะผมที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมอีกรอบนะสำหรับวันนี้ครับคุณที่เข้ามารับชมครับ สวัสดีครับ